ถัดมาครับสัญชาติครับ สัญชาติของสถานประกอบการอันนี้สำคัญนะครับสถานประกอบการไทยกับต่างชาติเนี่ยมีมุมมองต่อนักศึกษาศึกษาที่ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่า ถ้าสถานประกอบการนั้นเป็นสัญชาติต่างชาติ ความคาดหวังต่อนักศึกษาศึกษาที่ไปปฏิบัติงานก็คือ เป็นนักศึกษาที่จบและพร้อมทำงาน เพราะนั้นการดูแลก็ดีการมอบหมายงานก็จะแตกต่างจากนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษานะครับและรวมไปถึง สัญชาติถ้าเป็นต่างชาติเรามีโอกาสที่อาจจะได้ไปทดลองปฏิบัติงานในสาขาเขาในต่างประเทศนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราน่าจะต้องพิจารณาไว้เหมือนกันนะครับ ถัดมาครับแน่นอน ถ้าถามว่าเมื่อเราเป็นบัณฑิตจบหมายป้ายแดง ในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงาน ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็คงเป็นการยากที่จะได้งานนะครับ ทีนี้เราถือโอกาสนี้ครับ การทำสศึกษาอย่างน้อยเรามีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 16 สัปดาห์ ถ้าเราเลือกสถานประกอบการที่เป็นสถานประกอบการมีชื่อเสียงนะครับ ได้กับการยอมรับในวงกว้าง อันนี้จะเป็นเสมือนพรีเมียมติดตัวเราแน่นอนครับ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นณขณะนี้หลายๆ สถาบันการศึกษา ร่วมมือกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานศึกษาเนี่ยจะออกวุฒิบัตรหรือสำนิดบัตรไว้ให้ ให้เป็นเกียรติบัตรติดตัวเลยครับว่าต่อไปนี้เมื่อนักศึกษาจบไปแล้ว จากสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากใบรายงานผลการเรียนหรือทันสคริปแล้ว จะมีวุฒิบัตรติดไปด้วย เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตลาดงาน เพราะนั้นความมีชื่อเสียงและการยอมรับของสังคมต่อผู้ประกอบการก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ต้องให้ความสำคัญมาก สุดท้ายนะครับ ที่อยากใช้คำนึงเป็นอย่างมากคือ ความปลอดภัยในการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่พักและสิ่งแวดล้อม บางครั้งการทำสายศึกษานี้ เราจำเป็นจะต้องไปปฏิบัติงานณสาขาของสถาบันการในต่างถิ่นต่างที่ การวางแผน การใช้ชีวิตก็ดี การเดินทางก็ดีจำเป็นนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับกรณีว่าถ้าทางสถานประกอบการอยากจะส่งนักศึกษาไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย อันนี้เราต้องคิดครับว่าเด็กควรจะไปหรือไม่นะฮะหลายๆสถาบันก็จะไม่ให้ เราก็ดูความปลอดภัยเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเกณฑ์ในบืการเบื้องต้น สำหรับการคัดเลือกหน่วยงาน นอกจากนี้อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะขอฝากไปยัง ผู้เรียนที่นับถือศาสนามุสลิม โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ ข้อมูลส่วนหนึ่งเราพบว่าสถานประกอบการบางแห่งมีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะว่า ขอให้นักศึกษามุสลิมหญิงไม่สวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบระหว่างการปฏิบัติงาน เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ เราเองควรจะรับทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เลือกสถานประกอบการด้วยนะครับ ถัดมาครับคำแนะนำที่จะให้สำหรับการพิจารณาเลือกหน่วยงานนี้นะครับ เมื่อเรามีแหล่งงานแล้ว เรามีเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว เลือกอะไรล่ะครับ เลือกอะไรดี วิธีการจะเลือกอะไรได้นี่ ผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่า สิ่งแรกสุดลองค้นหาสิครับว่า ตัวเราเองนั้นมีจุดขายอะไร ถ้าพูดไปอาจจะงงสิครับเอ๊ะจุดขายของผมคืออะไร จริงๆ แล้วในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยพยายามทำความรู้จักตนเองที่ดีพอ เรามักจะให้คนอื่น ทำความรู้จักเรามากกว่า เราทำความรู้จักตนเองนั้นประการแรก ผมอยากให้ทุกคนลองทำการวิเคราะห์สวอตคงรู้จักสวอตใช่ไหมฮะ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนต่างๆของตนเอง แต่ขอให้ทำเป็นการวิเคราะห์เซลล์สวอตแอนาลิซิสคือวิเคราะห์ตนเองนะครับ นะฮะ ถ้าพูดถึงสวอตเราจะทำการวิเคราะห์อยู่ 4 เรื่องใช่ไหมครับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และรวมไปถึงภัยคุกคาม แต่สำหรับสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนทำคืออะไร เซลล์สวอตขอให้มองใน2ประเด็นเท่านั้นเองครับ จุดแข็ง ดูซิว่า เรามีจุดแข็งอะไร ที่จะส่งเสริมตัวเองให้ได้งานตำแหน่งนั้น ลองหาสิจุดแข็งเรามีไหม จุดแข็งนะครับ ไม่ใช่อวัยวะที่แข็งสุดในร่างกายนะครับ ไม่ใช่ ไม่ใช่สมองไม่ใช่กระโหลกนะครับจุดแข็งจริงคืออะไรคือไม่จุดขาย จุดอ่อนมีไหม จุดอ่อนของเราที่เราจะไม่ได้งาน ถ้าเราทำการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยแน่นอนครับ เวลาเราไปสัมภาษณ์งานหรือสมัครงานจะง่ายมากขึ้น ผมจะยงให้เห็นอีกนิดหนึ่งนะครับ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษา อาชีพแรกที่ผู้คนต้องทำคงเดาได้ใช่ไหมพนักงานขายขายอะไรครับ สินค้าชั้นยอดเลย ตัวเราเองนะ ถูกไหมกระบวนการสัมภาษณ์งานเพื่อได้งานเนี่ยคือกระบวนการขายสินค้าลองนึกถึงบรรยากาศ ทุกคนมีประสบการณ์แน่ครับ เราคงเคยเห็นพนักงานส่งเสริมการขาย ที่เราเรียก PR ตามห้างสรรพสินค้าในการโปรโมทสินค้า เขาสามารถให้ข้อมูลสินค้าได้มากมายมหาศาลจนกระทั่งเราคล้อยตามเพื่อเลือกซื้อสินค้า เราคล้อยตามเพียงแค่เขาอธิบาย ทีนี้ลองเอากลยุทธ์นั้นสิครับ เอามาใช้ในการแนะนำตนเอง ให้ผู้สัมภาษณ์งานคล้อยตาม รับเราเข้าทำงาน ถ้าเราไม่รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนตนเอง ไม่รู้ถึงจุดเด่น หรือผมขอใช้คำว่าจุดขาย ปัญหาคือเราจะทำให้เขาคล้อยตามเพื่อเชื่อในความสามารถของเรายากนะครับคำแนะนำถัดมาครับ เมื่อเราหาจุดแข็งของตนเองได้แล้ว ถัดไปครับ ค้นหาข้อมูลของหน่วยงานสิเอ๊ะ หน่วยงานที่เราอยากไปทำงาน ตำแหน่งอะไรล่ะ ตำแหน่งอะไร คำว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งนักศึกษาศึกษา ไม่ใช่ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน แต่เป็นตำแหน่งงานที่เขาจะให้เราไปทำใน16สัปดาห์ ต้องเข้าใจนะครับว่าลักษณะงานเป็นอย่างไร ไม่ใช่เข้าใจว่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายต้อนรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ใช่แค่นั้นครับนะครับตำแหน่งงานนี้ทำงานอะไรนักศึกษาหรือผู้เรียนต้องเข้าใจนะครับ หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ที่ไหนครับ หน่วยงานนั้นอยู่ไหน อันนี้เราไม่จะเจอปัญหาในกรณีที่ว่าหน่วยงานนั้นมีหน่วยงานย่อยหรือภาคสนามย่อยที่ส่งนักศึกษาไปผู้เรียนไปนะครับกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดคือกลุ่มวิศวกรรมโยธานะครับเฮสออฟฟิศอยู่ที่หนึ่งแต่สายงานที่ผู้เรียนต้องไปอาจอยู่ที่ต่างถิ่นต่างๆนี้ควรต้องคำนึงถึงด้วยนะครับ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วต้องชัดเจนนะครับ เราทำงานอะไรบ้าง ลักษณะงานนั้นมีลักษณะงานที่ต้องทำงานเป็นกะเวลาไหม กะเช้ากะบ่ายกะดึกเป็นอย่างไร มีการทำโอทีไหมมีการออกภาคสนามหรือเปล่าอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ข้อกำหนดพิเศษ หน่วยงานนั้นๆ มีอย่างไรบ้างเช่นบางหน่วยงานอาจจะบอกว่า ลักษณะงานนี้ถ้าเป็นนักศึกษาหญิงห้ามสวมกระโปรงทำงาน ต้องใส่ชุดรัดกุม หรือต้องใส่ชุด เครื่องแบบของเขาเป็นยูนิฟอร์มต่าง ๆเหล่านี้เป็นต้น เพราะนั้นอันนี้ควรจะเป็นข้อมูลที่จะต้องศึกษาให้ได้ประกอบการตัดสินใจนะครับ รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ผมมีข้อจำกัดนะครับ สุขภาพผมไม่ดี ผมอาจจะไม่สามารถไปทำงานในที่มีฝุ่นละอองได้ต่างๆ เหล่านี้ผมเป็นภูมิแพ้อันนี้แหละครับ เป็นข้อมูลหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องใช้นะครับ